ถัดไปนะครับจะเป็นการแนะนำฟังก์ชันเมนูจากโปรแกรมนะครับ ในที่นี้นะครับตัวโปรแกรมนะครับ เมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ จะมีรูปแบบนำเสนอหน้าจออยู่ 3 รูปแบบด้วยกันนะครับ รูปแบบที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับ เรียกว่าแบบ full screen mode จะสังเกตว่าตัวกระดานจะเต็มหน้าจอนะครับ แล้วก็มีแถบเครื่องมือให้เลือกใช้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้เปิด โปรแกรมในรูปแบบอื่นนะครับ ไปที่ไหนนะครับ ไปที่แถบที่เป็นรูปบ้านนะครับ รูปโฮมนะครับ แล้วก็คำสั่งตัวขวาสุดนะครับที่เป็นรูปโฟลเดอร์นี้นะครับคลิกไป 1 ครั้งนะครับ จะมีเมนูปรากฏขึ้นมาทางด้านขวานะครับเราลองเลือกตอนนี้เลือกเป็นแบบ full screen mode อยู่นะครับเราลองเลือกเป็นแบบอื่นไหมมีแบบ window mode นะครับลองดูเมื่อเลือกเป็นแบบ window mode นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นหน้าต่างขึ้นมานะครับ ตัวโปรแกรมก็จะมีกรอบ แล้วก็มีเครื่องมืออยู่ทางด้านบนนะครับแล้วพื้นที่การทำงานก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ถัดมานะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมุมมองเป็นรูปแบบอื่นนะครับ ไปที่ไหนไปที่คำสั่ง view นะครับ เมื่อกี้เป็น full screen mode นะครับ ตอนนี้เป็น window mode อีกแบบหนึ่งนะครับ เรียกว่า frame mode นะครับ แล้วรูปแบบจะเป็นยังไง เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับ ลักษณะการทำงานนะครับ รูปแบบก็จะคล้ายๆกับตัว full screen mode นะครับ แต่ว่าจะมีเครื่องมือนะครับให้เลือกใช้อยู่ทางด้านซ้ายนะครับ ด้านล่างแล้วก็ด้านขวานะครับ ในที่นี้นะครับถ้าเราต้องการจะมีพื้นที่ในการทำงานพื้นที่ในการใช้สอยนะครับมากขึ้นนะครับ ขอแนะนำให้ใช้เป็นแบบ full screen mode นะครับ วิธีการคือไปที่รูปโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกเป็นแบบ full screen mode นะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้นนะครับ ต่อมานะครับผมจะแนะนำ เครื่องเครื่องมือต่างๆนะครับที่อยู่ในโปรแกรมนี้นะครับสำหรับตัวแรกนะครับที่แท็บโฮมนะครับตัวแรกนี้คือการเปิดไฟล์ใหม่นะครับ เมื่อเราคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับ จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาถามว่า จะทำการเซฟไฟล์ที่เขียนไปเมื่อสักครู่ไหมที่ใช้เมื่อสักครู่ไหมนะครับเราก็ไม่เซฟเนาะโอเค เมื่อกดไปหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเปิดไฟล์ใหม่ก็จะได้ไฟล์ใหม่มาทั้งหมดแล้วนะครับ ถัดมานะครับเป็นการเปิดไฟล์นะครับ Open File เมื่อคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะสามารถเปิดไฟล์ที่เราเคยใช้ตัวกระดาน Interactive Whiteboard นี้นะครับ เปิดมาใช้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับต่อมานะครับคือคำสั่ง Save นะครับก็คือเซฟตัวไฟล์ที่ทำการใช้ตัวกระดาน Interactive Whiteboard นี้นะครับ ถัดมานะครับเป็นคำสั่งต่างๆ นะครับ เช่น Copy นะครับ Cut Paste นะครับ Delete Undo Redo นะครับ โอเคนอกจากนี้ตัวคำสั่งต่างๆนะครับ ก็ยังมีอยู่ในแถบถัดไปด้วยแยกตามหมวดหมู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำไปจากคล้ายๆกันนะครับ ต่อมานะครับแถบที่ 2แถบที่2นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวหน้าสกรีนนะครับตัวแรก ตัวแรกเรียกว่า Screen Annotation นะครับ เมื่อเราคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับ จะเป็นการนำภาพที่ปรากฏ ขึ้นมาเป็นภาพพื้นหลังนะครับ เราสามารถขีดเขียนอะไรลงไปในนี้ได้เลยนะครับ สามารถอธิบายอะไรไปตรงหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับ เราสามารถใช้ในกรณีไหนได้บ้างนะครับ เช่นในกรณีที่เราเปิดไฟล์จากตัวอินเทอร์เน็ตนะครับ เราสามารถใช้ตัวนี้นะครับร่วมกับไฟล์ต่างๆได้นะครับ เช่นจากไฟล์โปรแกรม p พ s ซี่นะครับก็สามารถคลิกลงไปอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับโอเค ถัดมานะครับตัวแท็บที่2นะครับตัวที่2นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับสไลด์นะครับ อันที่2นะครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปกระดาษแล้วก็มีเครื่องหมายบวกที่มุมล่างด้านขวานะครับ เป็นการเพิ่มสไลด์นะครับ การเพิ่มสไลด์มีด้วยกัน 3 แบบด้วยกันนะครับ แบบที่ 1 เรียกว่า new white slide เมื่อคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเพิ่มหน้าสไลด์ขึ้นมานะครับ เป็นหน้าพื้นหลังสีขาวนะครับ แล้วเราก็สามารถใช้งานอะไรไปตรงนี้ได้เลยนะครับ ใช้ขีดเขียนไปได้เลย เป็นหน้ากระดาษนะครับถัดมานะครับการเพิ่มสไลด์แบบที่2นะครับเรียกว่า new scheme slide นะครับ เมื่อเราคลิกไป 1 ครั้งนะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มหน้าสไลด์เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวพื้นหลังนะครับจะเป็น จะเป็นภาพอ่าิมพ์สกรีนของตัวตัวคอมตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราเปิดค้างไว้ก่อนที่จะเปิดเข้าโปรแกรมนะครับอย่างเมื่อสักครู่ผมเปิดเว็บนี้ค้างไว้นะครับ มันจะแตกต่างจากตัวที่เป็นเอ่อ annotation ตรงนี้นะครับ ตรงที่ว่ามันจะเป็นภาพพื้นหลังซ้อนเข้าไป ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับตัวหน้านี้ได้แล้วนะครับเพราะมันเป็นแค่รูป เฉยๆนะครับ ถัดมานะครับ new black slide นะครับ เป็นการเพิ่มหน้ากระดาษเช่นเดียวกันนะครับ เพียงแต่ว่ามันเป็นสี ดำนะครับเพิ่มหน้ากระดาษเป็นสีดำถัดมานะครับ จะเป็นรูปกระดาษนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปกระดาษแล้วมุมล่างจะมีเป็นรูปถังขยะนะครับ อันนี้คือการลบหน้าสไลด์นะครับ ตอนนี้ให้เราสังเกตมุมบนด้านขวานะครับจะสังเกตว่ามีเลข5ทับ5อยู่นะครับนั่นคือตอนนี้อยู่หน้าที่5นะครับจากทั้งหมดมี5หน้า ถามว่าแล้วหน้า 1 หน้า 2 หน้า3หน้า 4 หลักอยู่ไหนนะครับ วิธีการจะกลับไปที่หน้าที่แล้วนะครับ คลิกที่สัญลักษณ์รูป previous slide นะครับ ที่เป็นรูปกระดาษแล้วก็ลูกศรชี้ทางซ้ายนะครับ คลิกไป 1 ครั้งนะครับ จะกลับมาที่หน้า4นะครับหน้า 3 หน้า2นะครับแล้วก็หน้า1โอเคทีนี้วิธีการนะครับวิธีการลบสไลด์นะครับ ตัวนี้ที่เป็นรูปถังขยะนะครับ คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับ จะสังเกตว่ามุมบนด้านขวาเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากเดิมที่เป็นหนึ่งทับห้าสองทับห้าสามทับห้าสี่ทับห้าห้าทับห้านะครับตอนนี้เหลือเป็นแค่หนึ่งทับสี่นะครับ อันนี้ก็เป็นสองทับสี่สามทับสี่นะครับ แล้วก็สี่ทับสี่ไอตัวหน้าที่ห้ามันกลายเป็นหน้าที่สี่แล้วนะครับ เพราะว่าเมื่อสักครู่เรากดเรากดตัว delete slide ไปนะครับ ที่เป็นรูปกระดาษแล้วก็รูปถังขยะนะครับ คือมันจะหายไปทั้งหน้าเลยนะครับ ตัวหน้าก็จะลดลงด้วย จาก 5 หน้าเหลือ4หน้า3หน้า2หน้า จนหมดนะครับ ถัดมานะครับเป็นรูปกระดาษแล้วก็เป็นรูปยางลบนะครับ ตัวนี้ก็ลบเช่นเดียวกัน มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่า อันนี้เรียกว่าเคลียร์สไลด์นะครับ คือมันจะเคลียร์ตัวกระดาษเฉยๆ ตัวกระดาษยังอยู่นะครับ แต่มันจะเคลียร์สิ่งที่เราขีดเขียนลงไปนะครับ เป็นการลบทั้งหน้านั่นเอง แต่ว่าตัวหน้ากระดาษยังอยู่นะครับ ลองดูตัวอย่างเช่นหน้าหน้านี้นะครับที่เป็นที่เป็นภาพของพื้น พื้นพื้นหลังเมื่อสักครู่นะครับ เวลาเราขีดเขียนอะไรลงไปในนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเรากดตัวกระดาษนะที่เป็นรูปถังขยะนะครับ ที่เรียกว่า delete slide มันจะหายไปข้างหน้าเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้นะครับ clear slide นะครับมันจะลบเฉพาะตรงที่เป็นส่วนที่เราขีดเขียนไว้นะครับ ส่วนที่เป็นพื้นหลังก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ถัดมานะครับทดลองไปแล้วเนาะ previous slide นะครับ แล้วก็ next slide นะครับ นอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถขยับอะไรได้ด้วยนะครับ โดยการใช้รูปมือนี้นะครับการใช้ลูกมือเคลื่อนย้ายวัตถุต่าง ๆ อย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวคำสั่งนี้นะครับ เราสามารถใช้มือของเราได้นะครับ โดยการสัมผัส 3 จุดนะครับ แล้วก็จะทำการย้ายได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ถ้าเราไม่ถนัดเนาะ ใช้คำสั่งรูป move นี้นะครับเป็นรูปมือนะสามารถจะได้เช่นเดียวกัน ถัดมานะครับคือการ play slide นะครับ คือเป็นการเล่นซ้ำเมื่อสักครู่ตั้งแต่เราเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่ ว่าเราทำการขีดเขียนอะไรลงไปตรงไหนนะครับ เราเพิ่มสไลด์เราลบสไลด์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่ตอนที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับ ถัดมานะครับซูมอินนะครับซูมอินก็คือซูมอินเข้าไปนะครับซูมเอาท์นะครับ เช่นเดียวกัน ถัดมานะครับคือการเลือกสีพื้นหลังนะครับขออนุญาตไปหน้ากระดาษเปล่านะครับ ตอนที่เราเพิ่มหน้ากระดาษนะครับ ที่เป็น 3 แบบเนาะมีกระดาษขาวนะครับ กระดาษที่เป็นาริ้นสกรีนพื้นของตัวโปรแกรมที่เราเปิดค้างไว้นะครับแล้วก็แบล็กสไลด์นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกสีแบล็กกราวนะครับสีพื้นหลังแบบอื่นได้ด้วยนะครับ คือเราเพิ่มสไลด์ขึ้นมาก่อนแล้วก็สัญลักษณ์รูปแบล็กกราวสไลด์นี้นะครับ เราสามารถเลือกสีพื้นหลังที่เราต้องการได้นะครับ ตามสีนี้ได้เลยนะครับ เช่นสีนี้นะครับ ก็เปลี่ยนภาพเป็นสีพื้นหลังนะครับ เป็นตามที่เราต้องการนะครับ เพื่อให้เหมาะกับที่เราต้องการจะใช้งานนะครับเช่นอาจเป็นสีขาวหรือสีเหลืองนะครับโอเค นอกจากจะเลือกสีของแบล็กกราวได้แล้วนะครับ เรายังสามารถเลือกรูปภาพนะครับเป็นแบล็กกราวได้ด้วยนะครับ คือรูปถัดไปที่เป็นรูปวิวนี้นะครับ ภาพพื้นหลังนะครับ มีอะไรได้บ้างนะครับ มีเส้นตารางต่างๆ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ เช่นเป็นจุดตัดนะครับ อย่างนี้นะครับ เป็นตาราง หรือว่าเป็นแบบนี้นะครับ มีให้เลือกหลายแบบนะครับลองใช้ดู หรือว่าเป็นเส้นนะครับสำหรับอสอนบรรทัดต่างๆนะครับถัดมานะครับเป็นรูปแบล็กการ์แล้วก็มีรูปถังขยะจัง ๆ อยู่นะครับก็คือการดีลิทตัว image อ่าลิทตัวแบล็กการ์ดพื้นหลังออกไปนะครับ สำหรับ แถบนี้นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับหน้าสไลด์นะครับ